หัวข้อนี้จะพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ เราจะพบว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้กระแสด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเกิดการตื่นตัวมากขึ้น เพราะอะไร การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ปัจจุบันเกิดการตื่นตัวมากขึ้น เพราะว่ากระแสวัฒนธรรมที่มันอาทาโถมเข้ามา และการฉกชิง การฉกฉวยของชาวต่างชาติที่จะนำ วัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศที่กำลังพัฒนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ถูกกฎหมาย และไม่เป็นธรรมแก่คนในท้องถิ่น เช่นประเทศไทยเองที่ได้รับผลกระทบจากกระแสของความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านนี้ ฉะนั้นแล้ว เรื่องของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นกฎสำคัญที่ต้องการพูดถึงในปัจจุบัน เพราะว่าประเทศไทยเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแต่ละท้องถิ่นจำนวนมาก เราจะทำอย่างไรที่จะสามารถคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ให้คงอยู่ และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง สำหรับประเทศไทย มีกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ในปัจจุบันอย่างเช่น กฎหมายบางส่วนมีเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียง แต่ กฎหมายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ทั้งหมด ตัวอย่างของกฎหมายที่คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เช่น พรบคุ้มครองพันธุ์พืช พศ 2542ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การคุ้มครองพันธุ์พืชเฉพาะพื้นถิ่น พันธุ์พืชทั่วไป แล้วก็พันธุ์พืชใหม่ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการคุ้มครองภูมิปัญญาชนิดอื่น ๆ หรือ พรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิยาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พศ 2542 อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ให้การคุ้มครองตำรับยาไทย สมุนไพรแหล่งอนุรักษ์สมุนไพรและภูมิยาการแพทย์แผนไทย ซึ่ง พรบนี้ก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองหรือครอบคลุมไปสู่ภูมิปัญญาด้านอื่นๆ ได้เช่นกัน ทำให้มีการฉกฉวยภูมิปัญญาที่เป็นของคนไทยไป อย่างเช่นอะไรบ้าง เราจะพบว่าในช่วงหนึ่งมีข่าวว่า ข้าวหอมมะลิถูกจดสิทธิบัตรแล้วที่ต่างประเทศ หรือเราจะพบว่าการนำฤาษีดัดตนไปจดทะเบียนการค้าที่ประเทศญี่ปุ่น หรือเราจะพบว่า การนำกราวเครือที่เป็นสมุนไพรไทยไปผลิตเป็นยา ที่ต่างประเทศแล้ว และเรายังพบว่าคำว่า ตุกตุกของประเทศไทยถูกนำไปจดสิทธิบัตรแต่คำว่าตุกตุกไม่สามารถที่จะจดสิทธิบัตรได้ เพราะว่าเป็นคำที่ใช้เรียกทั่วไปไม่ใช่คำที่ใช้เรียกเฉพาะ ปัญหาเหล่านี้มันสร้างออะไรบ้างให้กับสังคมทำให้เราต้องตื่นตัวว่า เราจะมีกฎหมายสร้างการคุ้มครองภูมิปัญญาของเราได้ยังไงบ้าง เนื่องจากปัญหาที่เราพบในปัจจุบันนี้ของไทยก็คือ 1. การพบว่าภูมิปัญญาไทยถูกต่างชาตินำไปใช้ประโยชน์ อย่างเช่น การลักลอบอสมุนไพรของไทยออกไปนอกประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ หรือนำไปจดสิทธิบัตรในต่างประเทศของตนเองทำให้ประเทศไทยเป็นไงคราวนี้ เกิดในเรื่องของการเสียประโยชน์และเสียรายได้ และทำให้ คนในท้องถิ่นเองไม่สามารถที่จะใช้สมุนไพรเหล่านี้ได้ เพราะถูกควบคุมโดยกฎหมายสิทธิบัตร 2. ยังไม่มีความตกลงระหว่างประเทศที่วางมาตรฐานเรื่องการคุ้มครองภูมิยาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ กฎหมายไทยสองฉบับที่พูดถึงเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืช หรือการคุ้มครองการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ยังไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองภูมิยาท้องถิ่นของประเทศไทย ความพยายามในปัจจุบันที่เราพบเห็นกันคือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพยายามที่จะขึ้นทะเบียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นของประเทศไทยตั้งแต่ภูมิปัญญาดั้งเดิมภูมิปัญญาด้านวิถีชีวิตหรือประเพณีต่างๆ ซึ่งเราจะพบว่าช่วงหนึ่งจะมีประเด็นการขัดแย้งในเรื่องของการนำสงการไปใช้ที่สิงคโปร์หรือการไปจัดสงการในต่างประเทศต่างๆ จริงๆ แล้วสงการก็คือวัฒนธรรมร่วมในกลุ่มของสังคมเซาท์อีสเอเชีย แต่นอกจากนี้เรามีผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญาอย่างอื่นอีกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และขึ้นทะเบียน เช่น ภูมิปัญญาดั้งเดิมการแทงหยวก หรือการขึ้นทะเบียนผ้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยต่างๆ เหล่านี้เป็นต้นนะคะ แล้วภูมิปัญญาของไทยเนี่ยยังไม่มีฐานข้อมูลที่มันเป็นระบบ อยู่กระจัดกระจายกันไปยังไม่มีการรวบรวม และภูมิปัญญาบางที่ยังมีความซ้ำซ้อนในเรื่องของรูปแบบและเอกสาร และภูมิปัญญาบางสิ่งบางอย่าง ยังเป็นในเรื่องของเรื่องเล่ามุขปาฐะซึ่งความพยายามในปัจจุบันคือการสร้างการวิจัยเพื่อที่จะเก็บรวบรวมภูมิปัญญาเหล่านี้ เพื่อขึ้นทะเบียนแล้วก็เก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานในต่อไปนะคะ ส่วนข้อ4 เราจะพบว่าในปัจจุบันเรายังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลและดำเนินงานในเรื่องของการคุ้มครองภูมิยาท้องถิ่นอย่างในภาพรวม แต่ละหน่วยงานก็จะดูแลในส่วนของอมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของตนเองเท่านั้น แต่หน่วยงานที่จะขึ้นมาดูแลด้านภูมิยาท้องถิ่นของไทยเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีปรากฏขึ้นนะคะ ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะสามารถพึ่งพาได้ ในเรื่องของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นอะไรบ้าง เราเคยได้ยินคำว่าทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิตามกฎหมายให้การคุ้มครอง ความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์วรรณกรรม ศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทก็คือ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้าและก็แบบผังวงจรรวบรวมรวมไปถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีความพยายามหนึ่งในการพยายามให้ การคุ้มครองภูมิยาท้องถิ่น โดยใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถที่จะครอบคลุมหรือคุ้มครองภูมิยาท้องถิ่นได้ทั้งหมด เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เข้าตามเกณฑ์ที่สามารถคุ้มครองได้ และนอกจากนี้สิ่งที่เราฝากความหวังไว้อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ว่าลิขสิทธิ์นี้จะให้ก็ต่อเมื่อเป็นในเรื่องของผลงานวรรณกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมา งานวรรณกรรมจะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์เมื่อเราเริ่มคิดค้นขึ้นมา เช่น งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุภาพยนตร์ แล้วก็สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่ภาพต่างๆ และ วิทยานิพนธ์ที่เราทำกันทุกวันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์อย่างหนึ่งฉะนั้นคนที่จะนำไปใช้หรือไปคัดลอกหรือดัดแปลงต้องมีการอ้างอิงเกิดขึ้นด้วยนะคะ ในส่วนนี้อาจารย์จะให้นิสิตชมวิดิทัศน์ ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะคะ เพื่อเป็นพื้นฐานว่า ทรัพย์สินทางปัญญา มีลักษณะยังไงบ้าง แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบันของเราเนี่ยสามารถที่จะ ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการคุ้มครองได้หรือไม่ และหลังจากนั้นนะคะจากให้นิสิตอ่านเนื้อหาในเรื่องของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าในปัจจุบันมีการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านใดบ้างนะคะ และก็หลังจากนั้นก็คืออทำใบงาน อ่านใบงานจากบทความนะคะในเรื่องของการคุ้มครองภูมิปัญญา และก็ทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นถึงทางตันนะคะ นิสิตพบเจอภูมิปัญญาอะไรบ้างในปัจจุบัน แล้วนิสิตเองมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้างนะคะ